สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกติศักดิ์นะครับมาเล่นกันนับกับลายเลนเจอร์นะครับเราผมก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้ลงลายเลนเจอร์นานเหมือนกันนะครับใช้เวลานิดนึงนะครับ ก็ช่วงนี้กำลังบ้าตเตอร์แคทนะครับ กับเกมในคอมนะครับชื่อเกม Defender Quest นะครับสองอย่างนะครับ ตอนนี้ประมาณนั้นแหละนะครับเรานะครับ ช่วงนี้งานก็ยุ่งๆ นิดนึงนะไปเรื่อยๆนะครับสำหรับงานผมก็บางทีก็ต้องมีทำโอทงโอทีมั่งนะไม่ค่อยมีเวลาเล่นเท่าไหร่เลยนะครับลาเลนเจอร์ก็นานๆเข้าทีนะครับผม แต่ว่าเข้าเอาถอนทุกวันอยู่นะครับ โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะมาดูก่อนนะมาดูคิวก่อนนะครับเรา เข้าทีไรไม่ได้ตีสักทีเลยนะครับไอกิวเรตนะเพราะตายหมดนะไม่เหลือนะตายคนหนึ่งนะดูกันแถวนั้นแหละนะครับ แถวนี้นะดูก่อนเจ็ดสิบสามเอานะครับพอมีจอมจนคิดนะคนนี้นะก็ใช้ได้นะครับ ถ้ามันดีถ้ามันดีนะครับ ก็วันนี้ทำอะไรนะครับก็แน่นอนนะครับ เราทำอะไรไม่ได้เราเล่น PVP นั่นเองนะครับไม่มีต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวนี้มีแต่ PVP นะครับมีแต่อารีนานั้นแหละนะไม่ค่อยมีอย่างอื่นแล้วนะครับ ผมคิดว่าอย่างน้อยผมก็ยังได้ เล่นได้จนถึงเล่นได้ นิดนึงนะครับสำหรับตอนนี้นะครับ เล่นเล่นเพชรนะครับ เพชรน่าจะมีพอสำหรับเดือนหน้านะครับเอ็ดแล้วนะ โอ้โหโดนเต็มเต็มโดนหลายอย่างด้วยนะ ตอนนี้ก็รอแป๊บหนึ่งนะทำอะไรไม่ได้นะ เขากำลังผลิตกำลังมาเยอะนะ ตัวชนเขาไม่ค่อยมีนะ แต่เรามีตัวชนแล้ว น่ากดฟีสนะครับ ลืมนะครับผิดแล้วนะครับ เรียบร้อยนะแบบนี้ไม่น่ายากมากนะ ได้แล้วรับ สบายรับสบาย ไม่อยากมากครับ สตีเว่นช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะสำหรับไลเดนเจอร์นะผมแบบเออ ไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับ มันขาดหายความความเฮ้ยกูลืมกด มันขาดหายไปหลายอย่างนะ มันไม่ค่อยมีอะไรมาให้เราเล่นเลยนะ ก็เลยแบบเซ็งๆแล้วแบทเทิลแคทผมยังมีอะไรมาให้เล่นอีกเยอะนะครับ ก็เลยยังดี เขาถึงจริงนะมงเขาก็คล้ายๆมง ผม แล้วโคตรมหาถึกนะครับจะถึกไปไหนนะครับ สบายนะครับเรา เพื่อนอาจจะ งง นะ ว่าผมใช้ตัวนี้ทำไมนะบางทีนะครับผมจะเล่าให้ฟัง นะครับ โอเคนะครับไปดูก่อนนะว่าทำไมผมใช้ตัวบางตัวที่ไม่เพื่อนๆไม่เคยเห็นนะครับตัวแรกนะก็คือเป็นตัวเบลล่าตัวนี้นะครับเอ่อผมจับให้มันนะเป็นตัวที่ วิ่งเข้าไปแล้วก็ใช้ท่ามาตัดนั่นเองนะครับไหมความเร็วเพิ่มนะครับ แล้วก็หลบหลีกเพิ่มนะครับ ที่เหลือก็ใช้สกิลสายสองเซปอนมันเหมือนเดิมนั่นแหละครับแล้วก็มันใช้แร่น้อยแล้วก็รีไวนะครับก็เลยต้องรีบกดกดกดไปด้วยไวนะครับ ดีมากนะเป็นตัวคล้ายบแบบขัดจังหวะศัตรูนิดนึงนะครับ โอเคนะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้นะครับไปหนึ่งเมื่อกี้ดูตรงนี้ก่อนนะครับท่าเดินของมันนับสลับตำแหน่งกับศัตรูนี่ยังไม่คงไม่เห็นนะว่าเป็นยังไงเพราะมันต่างกับทุกทีนะครับโอเคนะครับท่านี้นะครับตัวนี้นะครับสำคัญมากนะครับตรงนี้นะครับท่านี้นะครับทำลายผลบัฟของศัตรูนะถ้าศัตรูบัฟหมดนั่นเองนะครับ ถ้ามันมาแบบเราก็เคาน์เตอร์ ไปแบบเออก็บัฟหมดนะครับ ดีมากอันนี้ก็ระเบิดวายุก็มาปกตินะครับอื่นด้อยเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับโอเคครับ อีกสักหน่อยนะครับเรา บักหลอดจ้า โอ้โห ชื่อนะครับ ไม่เจอแต่คนไทยวะคนจีนมากนะครับ มีตัวไหนไม่ค่อยสนมากนะผม โอ้โหโดนปีศาจแต่แรกเลยเว้ย โอ้โห เจอมงอ่อนนะครับ สู้ได้ไหมเนี่ย มันนีตัวเลมอนนะครับ ตัวเลมอนนี้ดีมากนะทั้งสตันทั้งอะไรหลายอย่างนะครับเปิดเปิดโอเคนะครับ โอ้โหวงโคตรมหาถึกอะทานผนจะตายนะครับผมเลยต้องอย่างนี้นะครับ เข้าไปทีครับ น่าจะได้แล้วนะเพราะว่าศัตรูมันไม่ใช้ ไม่ใช้อะไรของอะไรเลยทีกอย่าง ไปนะครับต่อนะครับ เกียรตัวรถสีรถเลมอนมากเลยนะครับ ทั้งสตงสตันทั้งหลายอย่างนะครับทั้งเกาะทั้งสตันนะ ไหมเนี่ยเกลียดมากเลยครับท่านี้มันเออขอสักทีเถอะ ู้ได้ไหมเนาะนี่รอบนี้ยากเลยตัวทำดาเมจเราไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่รอบนี้โอ้กดหลงกดไปครับ บ้าจริงโอ้อย่างนี้อย่างน้อยแรงได้นี้นะครับอย่างน้อยแรงได้อย่างนี้ก็ยังดีนะโอ้ดูมันอมตะตลอดชีวิต เกียดจริง ๆ ไม่น่าสู้ได้แล้วเรารอบนี้ มันมาใกล้มันมาใกล้ฐานเรานะครับ แล้วเราอาจจะสู้ได้นะครับอืม นั่นแหละนะครับ่าไปนะครับตัดมันตัดมัน ตัวมันก็ถึกมากมากนะครับขอดาเมจ ดาเมจครับ ขอเสืออีกสักสองที โอ้โหโอ้โหเกาะอมตะก็มาไม่ทัน อ๋อ หมดละข้างหลัง โอเคนะแบ่งสู้ได้แบ่งสู้ได้ เนื้อจะแพ้แล้วนะครับ ยังได้ยังได้นะครบเอาอีกสักรอบนะ วันนี้นะเจอมงเนี่ยโอ้ยถึกมากนะมหามงนะ พวกนี้ ไปแล้วนะครับเราเรียบร้อยนะแบบนี้นะมิสไซล์เราก็แรงกันนะครับมหาแรงเลยนะมิสไซล์เราฟองมยังไม่เต็มเลยนะยังเหลืออีกเยอะนะครับที่เราจะทำได้ าโดนพิศาจตอนสุดท้ายจะชนะอยู่แล้วนะลำคาญมากเราไม่เอาเราไม่ยอม เราต้องชนะให้ได้ อย่างง่ายดายยิไปอืมเรียบร้อยนะ โอเคนะสำหรับนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็พยายามไปเรื่อยๆนะอีกแป๊บหนึ่งนะก็น่าจะได้รูบี้ครบแล้วนะครับ 300นะในการเปิดนะครับเดือนหน้านะครับตอนนี้ผมเล่นประทังชีวิตไปนะก็คือทุกๆเดือนนะผมต้องได้รูบี้300นะครับประมาณนั้นนะไว้เปิดตอนตอนต้นเดือนนั่นเองนะครับ โอเคนะครับก็คงมากจริงๆนะเจอกันใหม่นะในวิดีโอข้างหน้านะผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ